สวัสดีครับ พบกันเลยนะครับ กับเกียวบองชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดไลค์ กด แชร์ ให้กับเกียวบองชาแนลด้วยนะครับ คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอบส่งไลน์ของแฟน และเพื่อนว่าแฟนเราติดต่อกับใครบ้างนะครับ แอบส่งไลน์ง่ายๆครับ ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ของแฟนครับ ไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับ ให้เราแตะเข้าไปตรงที่ไลน์เลยนะครับ แอปไลน์ ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เรามาแตะตรงฟันเฟืองด้านบนขวามือสุดนะครับแตะลงไปแบบนี้นะครับ แล้วให้เราเลื่อนขึ้นมา มาแตะตรงที่คำว่าไทม์ไลน์นะครับ ไทม์ไลน์แบบนี้ครับ อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ให้กับเกียร์บองชแนลเลยนะครับ ขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับ ให้เรามาแตะการจัดการเพื่อนและการติดตามนะฮะ แบบนี้นะครับ แตะขึ้นมาหน้าแรกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ การติดตามนี่คือว่าเรากำลังติดตามอยู่นะครับ ตอนนี้แต่นี่คือว่าไม่มีใครติดตามเรานะครับ แต่ตรงนี้เป็นเพื่อนของเรานะครับ เพื่อนของเราทั้งหมดนะฮะเราก็ไล่ดูนะครับว่าเพื่อนเรารูปโปรไฟล์คนไหนนะฮะรูปไหนนะครับเราก็ไล่ดูแบบนี้นะครับ นี่นะครับ ไล่ดูอย่างนี้ผมก็แตะรูปแฟนผมขึ้นมาแบบนี้ไม่มีนะครับ ไม่มีคนติดตามนะครับ แล้วก็ ไม่ได้ติดตามใครเลยนะครับ นี่สมมติว่าเราจะแอบดูเพื่อนของเรานะครับ ถ้าเราก็ไล่หารูปโปรไฟล์นะครับสักครู่นะครับ เราไล่หารูปโปรไฟล์ว่าเพื่อนเราคุยกับใครบ้าง เราอยากจะรู้แบบนี้นะฮะแบบแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็ไล่หารูปว่าเพื่อนเราคุยกับใครนะครับ หายังไม่เจอเลยนะครับ อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ให้กับแกวบองชาแนลช่วงหาโปรไฟล์ของเพื่อนอยู่นะครับ สักครู่นะครับผมนี่ครับเจอแล้วครับมดแตะอกมาแบบนี้ฮะนี่ครับ ขึ้นมารูปเพื่อนผมนี้เพื่อนผมกำลังติดตามอยู่ 13 คนนะครับ ให้เราถ้าเราอยากจะรู้เราก็แอบเข้าไปนะฮะไปแตะตรงคำว่า กำลังติดตามแบบนี้นะครับ นี่ ตรงนี้ขึ้นมาหน้านี้นะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับเพื่อนผมกำลังติดตาม นะครับ มันจะขึ้นหน้าหน้าแบบนี้ครับ ง่าย ๆครับ ใครไม่เข้าใจก็ย้อนหลังกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเจียวบองชาแนลเลยนะครับ ง่ายๆครับ ลองไปทำดูครับเพื่อนๆครับ ตอนแรกให้เราเข้าไปแอปไลน์ของเราก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นว่าหน้าแรกของไลน์นะครับ ให้เราขึ้นไปได้ ขวามือรูปฟันเฟืองง่ายๆครับ ขวามือรูปฟันเฟืองครับเห็นแบบ นี้นะฮะแล้วก็ให้เราแตะลงไป แล้วให้เราเลื่อนขึ้นมาหน้าไทม์ไลน์นะครับแบบนี้นะฮะแล้วให้เรามาจัดการเพื่อนการติดตามนะฮะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นเพื่อนของเรานะครับนี่เราจะแอบดูเพื่อนของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ดูได้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเจียวบองชาแนลด้วยนะครับชิปหน้าผมจะมาแนะนำอะไรอีกติดตามเจียวบองชาแนลไว้นะครับ แล้วอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ ๆ ของเกี่ยวบอลชแนลนะครับ สวัสดีครับผม